พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร VIP Safe Plus ในอาหารทั่วไปจะมีเชื้อแบคทีเรียปะปนอยู่แล้วครับ และก็มีหลายชนิดที่เป็นเชื้อก่อโรคในอาหารได้ ซึ่งการจะหาว่าเป็นเชื้ออะไรก็ต้องส่งตรวจครับ ตอนนี้การตรวจหาเชื้อก่อโรคก็ทำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วค่ะ เพราะเรามีชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพร้อมเครื่องมือ ซึ่งพัฒนาจนสามารถตรวจได้3ชนิดแล้วนะคะ นักวิจัย สวทช พัฒนาชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร VIP Safe Plus ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่มของอาหารเป็นพิษได้แก่เชื้อวิบริโอคอเลรีวิบริโอพาราฮิโมไลติคัสและอีโคไลสายพันธุ์ O157 โดยได้มีการนำเทค นิคแลมเทคโนโลยีการผลิตขั้วไฟฟ้ากราฟินโดยการพิมพ์สกรีน และเทคโนโลยีตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า มาพัฒนาเป็น ชุดตรวจแลมเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็ว ขนาดพกพา จุดเด่นคือใช้เวลาไม่นานในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร ผลงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลแพตินัมซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นานาชาติที่ประเทศไต้หวัน ร่วมวิจัยโดยไบโอเทคและเน็กเทคสวทช